ชาวบ้านยืนมองถามไอ้หนุ่ม จะไปไหนไหน เลยตอบกลับไปอ๋อไปหาลุงลุงชาวบ้านยืนงงถามไอ้หนุ่มลุงไหนไหน ตอบอย่างมั่นใจ ลุงแซนดิสไนมองเป็นใครเป็นล้านลุงแซนดิส เป็นคนดี เป็นคนให้ทานแล้วยังไอก็ไม่ยังในคราว ตอนนี้พักยี่สิบเอ็ด